ว่าสแกตเตอร์เออเราเข้าฟีสปินเนี่ยเห็นไหมมันจะลงมาอย่างนี้เลยนะครับผม เวลาสมมติว่า ปกติเมื่อกี้มันไม่คำนวณให้ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะลงมาคำนวณให้พี่เฮ้ยพี่ตื่นปุ่งไวโอเคครับผมขอกร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 ประมาณ2 3 4เท่าตัวประมาณพันสเลิกนะผมหรือประมาณพันถ้ามันไปไม่รอดจริงๆเนี่ยผมจะเอาที่ประมาณ900ถึง 600นะผมกำไร5บาท10 บาทเป็นกำไรเหมือนกันนะผมเวลาเล่นอย่าโลภมากเกินไปนะครับผมโลภมากแต่ลาบไม่อร่อยนะครับผมอืมอ่ายิปปี้ยิปปี้ยิปปี้คำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตาม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผม เป็นเกมแนวยังไงผมยังไม่รู้เลยนะอันนี้ ผมเข้ามาเล่นเกมทุกเกมอ่ะ กูไม่รู้ทุกเกมอ่ะเออโอ้เบ็ดสามสิบถือว่าเป็นเบ็ดหนัก ไม่หนักหรอกสิบเปอร์เซ็นต์เอามานเติมเลยครับผมอ๋อถ้ามันคำนวณถึงแถวไหนแถวนั้นก็จะเป็นตัวคูณไปด้วยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยสแคเตอร์ลงอย่างนี้ฮ่าถ้ามันลงไปบ่อยอย่างนี้ เตรียมตัวเลยครับผมเตรียมตัวเติมมาสิมาสิ มาชิมาชิมาชิอ๋อ ต้องเป็นวายนะครับผมอ๋อเนี่ย เอาเติมอ๋อค่ะ ช่องสามอ๋อ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจปะวะ อย่างวะเนี่ยสูเอาสูมันสู มันฮิปปี้มันฮิปปี้โอ้ โคตรแสบตาเลยมันมันสว่างเกินไปสว่างมาแล้วว้าวสว่างมาแล้ว โอ้โอ้เอ้าทำไมมาครึ่งครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เหรออาแม่สาวนมโตโอ้เหลือร้อยเดียวครับผม เอาล่ะ ช่วงนาทีระลึกขวัญหมดตูดหรือไม่วิ่งเกือบวิ่งวาเสียกูเสียเอาเติมอ๋อต้องมาให้เต็มนะผมต้องคือแบบไอให้เห็นหน้าตัวละครนั่นแหละมันถึงจะเป็นตัวคูณให้รู้จักทรงพระรัตนะไตนะครับผมเออเห็นไหมมันยังไม่เป็นตัวคูณให้เพราะช่องแรกเราไม่ไม่เต็มที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเติม สาวลายเอาแล้วมึงโดนบินใครโดนโดนบินอ๋อโอ้ อ๋อเข้าใจแล้ว ว่าสแกตเตอร์เออเราเข้าฟีสปินเนี่ยเห็นไหมมันจะลงมาอย่างนี้เลยนะครับผมเวลาสมมติว่าปกติเมื่อกี้มันไม่คำนวณให้ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะลงมาคำนวณให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเติมว้าวบุ้มไว้ ่มปยังไงอ่ะมันไม่ใช่คูณห้าหรอดอกเดียวผมเลิกเลิกเลยไม่แกเวเลิกครับผมเลิกดอกเดียวเลิกเลยค่ะหนึ่งเล็กหนึ่งเล็กกับเขาเลยค่ะมันแล้วมันแล้วงงเมื่อกี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาบางนี่เติมแล้วก็เปิด เกมแม่งแตกดีจัดอะอ้าวฟิลิปปินอะไม่ได้ใช้นะผมรอบสุดท้ายว่ายังไง ได้ใช้หรือเปล่าไม่ได้ใช้ชัวร์เลยเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยนะ เอาเรื่องจัดเลยนะทุกคนสองพันนะผมเกินเป้า โอเค ก็ขอจบที่ 2,238 บาทเลยละกันนะครับผม อ่ะผมปัดเศษก่อนนะ